ธีต่อมานะครับก็จะเป็นการสร้างสไลด์จากแม่แบบออนไลน์นะครับ หรือว่าออนไลน์เทมเพลตนะครับ ก็เริ่มต้นก็ให้คลิกที่เมนูไฟล์นะครับจากนั้นคลิก new ก่อนที่เราจะสร้างสไลด์จากแม่แบบออนไลน์นะครับ เราก็สามารถที่จะกดค้นหานะครับ กด search for online template ตรงนี้นะครับ เราก็สามารถพิมพ์คำค้นที่เราต้องการได้เลย หรือเราจะเลือกจากสเกจเซิร์ชตรงนี้นะครับ ตามหมวดหมู่ที่ตัวโปรแกรมมีมาให้อยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวจะทดลองเลือกจากหมวด education นะครับ คลิกเข้าไป ตัวโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดต้นแบบของงานนำเสนอผ่านระบบออนไลน์มาให้เราได้เลือกนะครับ ก็ทดลองเลื่อนดูนะครับว่าต้องการแม่แบบตัวไหนนะครับสมมุติ ได้ไม่แบบที่ต้องการแล้ว ก็ทำการคลิกนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการโหลดแม่แบบขึ้นมานะครับ ก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับชื่อแม่แบบนะครับ สร้างโดยใครนะครับ แล้วก็รายละเอียด แล้วก็ในส่วนของขนาดของไฟล์นะครับ จากนั้นถ้าเราเลือกแม่แบบที่ต้องการแล้วก็คลิก create นะครับโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดเทมเพลตมาให้นะครับสำหรับแม่แบบออนไลน์นะครับก็จะมี document property ขึ้นมานะครับ ให้เราทำการอ่า กรอกรายละเอียดลงไปตรงนี้ได้นะครับกรณีนี้เราไม่ได้กรอกนะครับ เราก็ปิดหน้าจอโปรแกรมลงไปนะครับ อ่า นี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับ สไลด์ ที่เราดาวน์โหลดมานะครับ ตัวเทมเพลตเขาได้สร้างมาให้แล้วนะครับ สังเกตดูนะครับก็จะมี รายละเอียดของสไลด์ ว่าจะมีแอนิเมชันประกอบอยู่ด้วยนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในหัวข้อต่อไปนะครับสไลด์ที่ได้ก็จะมีรูปแบบที่สวยงามโดยที่เราไม่ต้อง เสียเวลาในการออกแบบนะครับ